การใช้งาน Google Groups Google Groups เป็นบริการของ Google Apps ให้ใช้งานได้ฟรี ซึ่ง Google Groups สามารถจัดการและเก็บรายชื่อรับอีเมล ไว้ในฐานข้อมูล ให้ผู้ใช้งานสร้างกลุ่มของตนเอง สร้างเว็บบอร์ดในกลุ่ม สำหรับพูดคุยในเรื่องที่สนใจร่วมกันค่ะ สามารถพูดคุยได้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือผ่านทางระบบอีเมล เป็นวิธีในการสื่อสารและร่วมมือกับสมาชิกในกลุ่มได้อย่างแท้จริง Google Group มีพื้นที่เก็บข้อมูลมากมายค่ะ และตัวเลือกการจัดการที่เป็นเอกลักษณ์ การใช้งาน Google Group มีขั้นตอนดังนี้ค่ะ เข้าใช้งานจะต้องเป็นสมาชิกในระบบก่อนนะคะ โดยใช้บัญชีของ Gmail ก็จะสามารถใช้บัญชีดังกล่าวเข้าสู่ระบบ Google Groups ได้ทันที โดยเลือกไอคอน Apps คลิกเลือก Groups ค่ะ หน้าแรกของ Group สามารถสร้างกลุ่ม ที่ปุ่ม Create Group ค่ะ ตั้งชื่อกลุ่มควรกำหนดเป็นภาษาอังกฤษ สื่อความหมายไม่ยาวนักนะคะ และเลือกประเภทของกลุ่มซึ่งมีอยู่ 3 ประเภทคือ Email List รายชื่ออีเมลให้ผู้ใช้สามารถโพสต์ข้อความจากเว็บ หรือผ่านทางอีเมล กลุ่มนี้เป็นกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อของผู้ใช้งานค่ะ เว็บฟอรัมคือฟอรัมเว็บช่วยให้ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม และมีการอภิปรายมีส่วนร่วม และการโต้ตอบบนเว็บ มีคุณสมบัติที่ดีที่สุด เว็บเปิดการใช้งานรวมถึงเครื่องมือการดูแล สมาชิกในกลุ่ม หัวข้อที่โพสต์และตอบกลับผ่านเว็บอินเทอร์เฟซ แต่ก็ยังคงสามารถรับการปรับปรุงทางอีเมลได้ค่ะ Q&A Forum ส่วนนี้จะเป็นคำถามและคำตอบที่เป็นฟอรัมค่ะ ฟอรัมเว็บ ที่มีคุณสมบัติพิเศษ เปิดการใช้งานเพื่อสนับสนุนประสบการณ์ในการถามและตอบคำถาม หัวข้อสามารถทำเครื่องหมายเป็นแก้ไขจัดลำดับ โดยผู้ใช้ และเรายังสามารถใช้หมวดหมู่ เพื่อจัดคำถามภายในฟอรัม ผู้ใช้ต้องโพสต์ข้อความผ่านเว็บอินเทอร์เฟซก่อนนะคะ แต่ก็ยังคงสามารถรับการปรับปรุงผ่านทางอีเมลได้เช่นเดียวกันค่ะ เมื่อเราตั้งค่าประเภทแล้วก็กด create เพื่อสร้างกรุ๊ปได้เลยค่ะ เมื่อโปรแกรมแจ้งว่าเราสร้างสำเร็จแล้ว โปรแกรมจะให้สามารถเลือกได้ว่า ต้องการเชิญเพื่อนให้มาเป็นสมาชิกในกลุ่ม ต้องการตั้งค่ากลุ่ม หรือเพิ่มหัวข้อ ตัวอย่างเมื่อมีเพื่อนเข้ามาตอบคำถามที่เราต้องการ ซึ่งเราสามารถคลิกเข้าไปดูเพื่อดูคำตอบ และตอบกลับเพื่อนคนคนนั้นได้ค่ะ การเชิญเพื่อนเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่ม การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงกลุ่มสามารถกำหนดได้ในตอนที่มีการสร้างกลุ่มขึ้นมา ซึ่งมีอยู่3ขั้นคือ การเข้าถึงหัวข้อที่โพสต์ เนื้อหาในโพสต์ และการขอเข้าร่วมกลุ่มค่ะ ไม่สามารถใช้อีเมลอื่นๆ นอกเหนือจาก Gmail เข้ามาตอบในกลุ่มได้นะคะ สามารถหาเจอกลุ่มได้จากการค้นหา เพื่อเป็นการสร้างแบบสาธารณะ และต้องเข้าร่วมกลุ่มเท่านั้นถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเข้าไปตอบได้ค่ะ ให้เราเลือกไปที่ My Groups เลือกกลุ่มที่เราต้องการกำหนดสิทธิ์ค่ะ จากนั้นเลือกที่ Manage จะปรากฏแถบของสมาชิก Member จากนั้นเลือก Invite Member เพื่อเชิญเพื่อนเข้ามาในกลุ่มค่ะ จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่อีเมลเพื่อนที่เราต้องการเชิญค่ะ และเขียนคำเชิญได้ด้วย จากนั้นกดปุ่ม Send Invite เพื่อเชิญเพื่อนเข้ามาในกลุ่มค่ะ สามารถกำหนดผู้ที่เข้าถึงหัวข้อและเนื้อหาที่โพสต์ได้ดังนี้นะคะ ถ้าต้องการให้เข้าถึงหัวข้อและเนื้อหาเฉพาะผู้จัดการสิทธิ์ ให้เลือกที่ Manager of the Groups ถ้าต้องการให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม เข้าถึงหัวข้อและเนื้อหาได้ ให้เลือก all member of the groups หรือถ้าไม่จำกัดสิทธิ์เลยให้ทุกคนก็กดที่ anyone ได้เลยค่ะ แต่ถ้าเฉพาะเจาะจงเจ้าของกลุ่มเท่านั้นที่เข้าถึงหัวข้อและเนื้อหาที่โพสต์ได้ให้เลือกแค่ owners of the groups ค่ะ ส่วนการกำหนดขอเข้าร่วมกลุ่ม จะมีดังนี้ค่ะ สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ทุกคนให้เลือก anyone เฉพาะคนที่ได้รับเชิญเท่านั้นเลือก only invite user ค่ะ และถ้าต้องการให้ทุกคนสามารถร้องขอในการเข้าร่วมกลุ่มได้ ให้เลือกที่ anyone can ask ค่ะ